Halo, selamat datang di museum. Halo, berapa harganya? Masing-masing 100 bath. Apakah ada batas waktunya? Tidak, Anda bisa berkeliling di sini selama yang Anda mau. Bolehkah aku meminta brosur? Iya, Bu. Anda bisa mengambil di beberapa pintu masuk museum. สำหรับบทเรียนที่ 5 ตอนที่ 1 นี้เป็นสถานการณ์ในพิพิธภัณฑ์หอยแห่งหนึ่ง พนักงานต้อนรับกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวถามราคาค่าเข้าชม พนักงานต้อนรับแจ้งราคาค่าเข้าชม 100 บาทต่อคน นักท่องเที่ยวถามว่ามีการจำกัดเวลาหรือไม่ พนักงานต้อนรับตอบว่าไม่มีการจำกัดเวลา นักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาในพิพิธภัณฑ์นานแค่ไหนก็ได้ นักท่องเที่ยวขอแผ่นพับแนะนำพิพิธภัณฑ์ พนักงานต้อนรับตอบว่า แผ่นพับนักท่องเที่ยวสามารถหยิบได้ตรงทางเข้า พิพิธภัณฑ์สำหรับประโยค Halo selamat datang di museum แปลว่า พิพิธภัณฑ์ของเรายินดีต้อนรับคำว่า museum แปลว่า พิพิธภัณฑ์คำว่า di แปลว่า ู่ภาษาอินโดนีเซียใช้วิธีการแบบเดียวกับภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสคือใช้คำว่า Selamat datang ตามด้วยคำบุพบทดี ซึ่งจะมีความหมายเหมือนกับคำว่า c o ในภาษาอังกฤษ ถ้าแปลตามตัวอักษรก็คือ ยินดีต้อนรับสู่ที่พิพิธภัณฑ์ของเรา ในขณะที่ภาษาไทยจะพูดว่า พิพิธภัณฑ์ของเรายินดีต้อนรับสำหรับประโยค Halo, berapa harganya? คำว่า Berapa? แปลว่า เท่าไรคำว่า Harganya? แปลว่า ราคา ให้สังเกตว่าในภาษาอินโดนีเซียไม่ได้ใช้คำว่าค่าเข้าชม แต่ใช้คำถามกว้างๆว่า ราคาเท่าไหร่ ซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้จะบอกให้เข้าใจได้ว่า เป็นการสอบถามราคาค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สำหรับประโยชน์ masing-masing 100 บาทแปลว่า คนละ 100 บาท คำว่ามาซิงมาซิงแปลว่า แต่ละคน ตัวเลข 100 อ่านเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า 100 สำหรับประโยค apakah ada batas waktunya แปลว่า มีการจำกัดเวลาในการชมหรือไม่คำว่าอ p ปก a เป็นคำที่ใช้ในประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบว่า ใช่ไม่ใช่คำว่า a ดาแปลว่า มีคำว่า b บตัสแปลว่าจำกัดคำว่าวัตุ u n y แปลว่า เวลานั้น ในกรณีนี้จะเห็นได้ว่าคำว่า วักตูแปลว่า เวลา และมีการเพิ่มปัจจัยเนี่ยต่อท้ายเพื่อบอกว่า เวลานั้น ในที่นี้ก็คือเวลาในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์สำหรับประโยค tidak anda bias berkeliling di sini selama yang anda mau แปลว่าเปล่า สามารถเที่ยวชมได้นานเท่าที่ต้องการคำว่าบิ s าแปลว่า สามารถคำว่าเบอร์กา l i ลิแปลว่า เที่ยวเดินคำว่าดิซินีแปลว่า ที่นี่คำว่าสลามาแปลว่า งานเท่าที่ต้องการคำว่าเมาแปลว่า ยาสำหรับประโยค Bolehkah aku meminta brosur แปลตามตัวอักษรในภาษาอินโดนีเซียว่า ฉันขอถามเรื่องแผ่นพับ ซึ่งมีความหมายในสถานการณ์นี้ว่า มีแผ่นพับไหม คำว่า Bolehkah แปลว่า อาจจะ หรือสามารถ คำว่า aku แปลว่าฉัน คำว่า มามินตาแปลว่าถาม คำว่าบรอสอร์แปลว่าแผ่นพับ สำหรับประโยคอียา Iya bu, Anda bisa mengambil di beberapa pintu masuk m u ซ e u m คำว่าอียาแปลว่าใช่ ใช้ในการตอบรับ คำว่าบุแปลว่าคุณผู้หญิง คุณสุภาพสตรี คำว่าอ Anda แปลว่าคุณ คำว่า b ิ s a แปลว่าสามารถคำว่ามังา a ม b i แปลว่าหยิบถวยคำว่าิลแปลว่าที่คำว่าเบเบราปาแปลว่าบางส่วนคำว่าปินตูแปลว่าประตูคำว่าบาสุแปลว่าเข้า คำว่า Museum แปลว่าพิพิธภัณฑ์